เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุชำรุดสูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์5.1 เอกสารหลักฐานของคนพิการ 1. บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิม 2. สำเนาเอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนหนึ่งฉบับดังนี้ กไก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขอไข่สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการขอควายสำเนาสูติบัตรสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปีงองงู หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด 3. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2551 ก่อน 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 5. รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง 6. กรณีมีความพิการเพิ่มหรือเปลี่ยนไปจากเดิม เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนด สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน 5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ กรณีคนพิการไม่ได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ 1. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ ผู้รับรอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจำ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรอง พร้อมรับรองสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ ข้าราชการบำนาญไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้ การรับรองจะสมบูรณ์เมื่อพยานลงนามครบถ้วน การรับรองอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา 5.3 บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิการ 1. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน 2. หนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ พยานต้องลงนามครบถ้วน 6. กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือบุคคลที่ดำเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการต่อไป6.1 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย 1. บัตรประจำตัวคนพิการถ้ามี 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 4. สำเนาใบมรณะบัตร 6.2 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ 1. บัตรประจำตัวคนพิการ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 4. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนด 5. ยื่นคำขอแทน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน และหนังสือมอบอำนาจ พยานต้องลงนามครบถ้วน กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลดำเนินการแทนได้ สิทธิการอุทธรณ์ 1. กรณีคนพิการไม่ได้รับอนุมัติให้มีบัตรประจำตัวคนพิการ อาจยืดอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งนั้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว 2. ให้นายทะเบียนพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนให้เป็นที่สุด หากคนพิการมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 354 3388 ต่อ 701ถึง705 ในวันและเวลาราชการ ต่างจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร เห็นไหมคะว่าขั้นตอนไม่ยากเลย เพื่อไม่ให้คุณต้องเสียสิทธิ อย่าลืมนะครับ ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และออกบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดได้ทุกที่ครับ